PG นั่นเองนะครับผมสาวทำนั่นเองนะมันอ่าจะไป มามาดูว่าสาวทำวันนี้จะแต่งดีตาดีหรือเปล่านะครับนะแจมแจมนะแอสเทคโอ้โหนี่ไงแจมจริงมามาถึงก็เข้าฟรีไปเลยกันเลยว่าเอาเว้ยเพิ่งเริ่มคลิปมาไม่ถึงนาทีเข้าฟรีไปแล้วนะมื่งนะจะไปขอแจมแจมลำแหลมไปเลยละกัน ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะมื่งนะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามในใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับ ชาติไป ขอสวยๆ เทขอสวยๆ มา เออเจมาจังหวะนี้ไปยังไงต่อเคด้วย โอ้โหเคด้วยช่องแรกไม่เข้าว่ะ เคด้วยมารอบนี้แทนเว้ยเอาเรื่องอยู่ เราไหลต่อด้วยเจยังไงกันต่อดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือมาดีแล้วถือมาดีแล้วเบ็ดห้าไม่ต้องอะไรเยอะแยะหรอกนะ โอ้โหสิบมาครึ่งครับสวยงามและเคด้วยช่องสองเคด้วยเคด้วยไม่ไปต่อวะเหลือสองสปินสุดท้ายแล้วนะมานะสปินสุดท้ายแล้วขอยหน่อยนึงได้ไหมขอยหน่อยนึงมาโอ้โหหมดกอกไปซะก่อนวะได้มาหมดเท่าไหร่วะเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทเออก็โอเคอยู่แหละวะมาลุยกันต่อแล้วกันนะครับนะเออเบ็ดห้ามาเดิมเลยหน่อยเนาะเพราะว่าเบ็ดห้ากำลังมาดีเชื่อผม เดี๋ยวเราค่อยขยับเบ็ดกันไปทีละนิดทีละนิดแล้วกันเอ้ยฟีมาอีกแล้วกูถามจริงฟีมาอีกแล้วเอ้ย ทำจริงโอ้โหปีเข้ารัวจัดว่ะ ปีเข้ารัวจัดจังหวะ นี้ก็สวยงามดีครับผมบอก แล้วเบท่ามันกำลังมานะอย่างเงี้ยสวยจัดไปดิ ทุน200 มาดูว่าวันนี้เราจะแตกกันเท่าไหร่นะ หรือว่าจะหมดตูดก็ไม่รู้ต่อลุ้นกันนะครับผม ดูดิ คือฟรีแม่งเข้าดีจริงนะเว้ยแต่ไม่ไม่แตกเลยเช็ดขี้เออเอาหน่อยดีวะเข้าให้กูแล้วก็แตกให้กูน้อย มันจะแตกยากแตกเย็นอะไรนักหนามาขอสวยๆเพื่อนสามสปินสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหเกด้วยสวยงามอยู่ยังไงต่อและไอตัวฟ้าโอ้โหตัวฟ้าไม่แตกเสียดายและสองสปินแล้วเว้ยเพื่อนโอ้โหวายช่องสองยังไม่แตกกันเสียดายจ้ะอุ้ยเต็มกราฟอยู่ตอนนี้ยังไงต่อดีไล่ไลไม่เคด้วยเคด้วยคิว เคด้วยคิวไม่ไหลสักตัวเลยเช็ดเคเข้าฟรีอย่างง่าย แต่แตกอย่างยากเลยอะไรวะเนี่ยแต่หกสิบสามบาทเธอเพื่อทำเพื่ออะไร ขอจะขยับเบ็ดสิบเลยแล้วกันนะ ครั้งหน้าเบ็ดห้าผมว่าไม่ค่อยเวิร์กละ คือฟรีเข้าดีจริงแต่ว่าไม่แตกอย่างนี้ก็ไม่ไหวเด้อขอแจมมแบบว่าแหลมๆ หน่อยดีวะส่งเน่าจัดเลย ส่งเน่าเฟะเลยเมื่อนเออว่าช่องสองมายังไงต่อหลายๆไหมโอ้โหสเก็ตเตอร์ใหม่แล้วเมื่อสเก็ตเตอร์ใหม่แล้วว่ะ วันนี้ฟรีแม่งเข้าดีจัดเลยปะเนี่ย โอ้โหแต่ไม่เข้าเว้ยมาให้ลุ้นกันเล่นๆมาให้ลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเล่นๆนะโอ้ยนี่รอบนี้ผมว่ามาชัวร์รอบนี้ผมว่ามาชัวร์เบ็ดสิบมาเบ็ดสิบสเก็ตเตอร์ว่ายังไงล่ะเบ็ดสิบสเก็ตเตอร์อ่ะเบ็ดสิบฟรีเกมอ่ะนี่ไงมาจนได้นะครับโหวันนี้ฟรีเข้าดีจัดเลยว่ะ วันนี้ฟรีแม่งเข้าดีจัดเลยนะเช็ดขี้รออะไรนะครับ ผมลุยกันต่อเลยนะครับนะถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามมาเล่นนะครับเมื่อสามารถตามผมมา สมัคร สล็อตได้ในเมนที่ปังหมดออกไาได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านอีแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับมานะบอเลย สาวทำในกำลังเข้าฟรีดีเลยแต่ว่าแตกไม่แตกก็อีกเรื่องหนึ่งนะมานะฟรีเข้าดีจริงทำให้แตกก็เท่านั้นนะตามนั้นนะตามนั้น รู้กันรู้กันเคด้วยมาไหมโอ้โหดิคือมันแตกยากจัดเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยช่องสองยังไม่แตกเหรอกูถามจริง เค ด้วยมหมขึ้นครับสวยงามยังไงกันต่อเคด้วยมหมแล้วเคด้วยไม่ไหลอีก โอ้โหอะไรวะนี่เป็นสุดท้ายแล้วโอ้โหฟีนฟีหรือเปล่าฟีนฟีหรือเปล่าว่าไงฟีนฟีต้องมาแล้วจังหวะเนี้ย ถ้ามึงไม่แต่ให้กูมึงก็ฟีนฟีให้กูหน่อยมาจัดมาสวยๆโอ้โหไม่มีวงไม่มีแววเลยเช็ดเค94 บาทไม่ต่างอะไรจะเบ็ดห้าเมื่อกี้เลย อะไรของมึงวะเนี่ยไปเบ็ดยัดแม่งเลยแล้วกัน ขอญาตยัดเลยโมโห แล้วนะเมื่อนะ แม่งเข้าฟรีอย่างดีแต่ไม่แตกเลยอะไรของมันวะมาดูดิกูเล่นเป็นหนักๆไหนดูดิจะแตกให้กูไหม ไม่แตกอีกก็สามนั้นนะนะหมดตูดนะครับผมโอ้โหนี่มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอุ้ยไอ้โอ้โหฟ้ามาอย่างนี้สวยงามเลย แล้ววายช่องสามมาต่ออย่างนี้ก็ไหลไปดิครับต้องอย่างนี้ดีวะเนี่ยที่กูต้องการเนี่ยที่กูต้องการเนี่ยวายเต็มกราไปดอกหนึ่งนะพันกว่าบาทแล้วเอช่องแรกมาเอไหลต่ออย่างนี้สวยงามอารัมแท้เช็ดเกียอะไรวะน่ะ อะไรวะแล้ววายต่อมาต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยวายเข้าต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนเช็ดเทียแล้ววายช่องต่อมาต่อจังหวะนี้ว่ายังไงดีเคด่วนตวยงามครับผมโอ้โหโอ้โหเบตีสิกูเช็คที้แม่งไหลทีเดียวรวดเดียวเลยนะวะนะซุปเปอร์ไม่กลับไป 8,712บาทอะไรวะนะโอ้โหรวดเดียวขนาดนี้เช็คที้ยัดตีแม่งเลยละกันนะครับวะนะไหนๆก็ได้มาจากนักขนาดนี้แล้วก็ยัดตีไปเลยละกันหูทุน200แตก8,000 เวอร์จัดเพื่อน เอาเรื่องว่ะ พอกูซื้อฟรีแม่งไม่แตกพอนอกฟรีแม่งแตกกูงง ไม่ใช่ซื้อฟรีด้วยนะ พอเขาฟรีไม่แตก พอนอกฟรีแตก อะไรของมันก็ไม่รู้นะวะนะไปตีติดซะด้วยไงเอาเรื่องจัดอะไรเกี่ยวมาตอนนี้สวยงามไปไงต่อเคด้วยเคด้วยไม่ไหลโหเสียดายเกือบมาดีแล้วเกือบดีละขอแจมแจมอีกสักดอกมา หมื่นจะทะลุไหมมาดูว่าจะทะลุหมื่นไหมนะครับวันนี้นะ โอ้โหแต่ผมรู้สึกว่าในฟีมันไม่ค่อยเรื่องเลยนะนอกฟีแตกอย่างโหดในฟีอย่างโล่งเลยอะโอ้โหนี่ตอนนี้ได้อยู่พันสองว่ะพันสองได้อยู่เว้ยก้อนใหญ่ก้อนโตเว้ยต้องให้บนก็คือต้องให้บนแต่ไปพันสองร้อยนะยังไงกันต่อดีสามสปินสุดท้ายเขยด้วยแบบนี้สวยงามแล้วไปยังไงต่อเอช่องแรกไหมเอไม่ไม่โอ้โหว่ายังไงหมดกองแล้ววะหรอคือกูซื้อไปสองพันจะแต่ให้กูแค่สองพันสิบหกบาทแค่นี้เลยโอ้โหรู้เรื่อง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 กำลังแตกดีแตกดีจัดๆเลยโหถ้าใครอยากตามมาเลยเนี่ยผมแนะนำนะสาวถ้ำเลยนะสาวถ้ำกับอะไรนะไอกีเลนแล้วก็แปะนอนอะไรเงี้ยเออผมบอกเลยว่าแตกโคตรดีเพื่อนลองดูนะผมลองดูตามมาสมัครสล็อตกันได้เลยนะผมตายเมนนะมันมีพอรับให้ด้วยนะครับนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ ผมบายบายสวัสดีครับ